อายุเป็นกลุ่มบุคคลที่เปราะบางค่ะ การที่ท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางทางธรรมชาติ เช่นภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย หรือว่าดินโคลนถลม่มรวมถึงภัยที่เกิดจากมนุษย์ นะคะเช่น วินาศกรรมหรือก่อการเกิดความรุนแรงในสังคม สิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าสุขภาวะของผู้สูงอายุเองจากการที่เคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยลง มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว รวมถึงสภาพจิตใจที่เป็นสภาพจิตใจที่อ่อนไหวแล้วก็อ่อนแอนะคะ ท่านไม่อยากที่จะจากสถานที่ที่อยู่เดิมของท่านไป ไม่อยากที่จะเปลี่ยนพื้นที่ที่อยู่อาศัย ยังมีความยึดติดอยู่กับที่เหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ได้บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางทางธรรมชาติ หรือว่าจะเป็นวินาศกรรมต่างๆ ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงเรื่องของในผู้สูงอายุที่ต้องให้การดูแลเพิ่มมากขึ้น ก็คือผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางด้านของ ร่างกายที่อยู่ติดเตียงไม่สามารถจะลุกเดินได้ รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่กันตามลำพังสองคนหรือผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยว และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้สูงอายุที่ขาดซึ่งเครือข่ายทางสังคมนะคะคือไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีบุคคลมาดูแล กลุ่มนี้ยิ่งต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะทุกท่านจะได้รับชมวิดีทัศน์ เรื่องของแนวทางการช่วยเหลือดูแล และฟื้นฟูสภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุกรณีอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมกราคม 2560 เราได้มีการดูแลผู้สูงอายุในสถานที่จริงนะคะ ในกรณีที่เกิดขึ้น เดี๋ยวเชิญทุกท่านไปรับชมด้วยกันนะคะ น้ำท่วมกลัวไหมกลัว กลัวอะไรมันกลัวน้ำท่วมเหมือนมาขึ้นไหมเวลาเดี๋ยวมันท่วมมากลัวว่าปื้อคะกลัวแบบนี้ กลัวได้อ่ะกลัวน้ำท่วมกลัวน้ำท่วมกลัวน้ำท่วมบานกลัวหวาอ๋อถ้ากลัวถ้าน้ำท่วมมาถึงนี่กลัวว่ามันมีปัญเปือลำบากกกลัวว่าเราลำบากกลัวลูกหลานลำบากอ๋อกลัวไม่สบายไหมมีมีบางครั้งไหมที่เรากลัวกลัวตาย มีไหมมีไหมกลัวเออมีไหมตายตายเออเราไม่กลัวนะ ใจเราไม่หลุบหลุบนะ ใจมีวิววิวไหม ไม่มีนะ ใจใหญ่ให้มีไหมไม่มีนะเออวัวในน้ำยเดียวอืมยกลูก ตอนนี้ดีวเราอันกังวลมาว่าเปลือนนั้นเป็นเหลืองอะไรคะ มีเหลืองที่เราไม่ไวใจไหมเรื่องนน้ำท่วมบ้านเนี่ยลูกก็ไม่ได้ทำงานเลย อ๋อ ไม่ไวใจว่าถ้าน้ำท่วมบ้านลูกจะไม่ได้ทำงานลูกทำงานอะไรอย่างทำงานเดยเก็บกดมีทำงานถ้าว่าถ้าว่าน้ำท่วมมันลูกจะไม่ได้ทำงาน าซึ่งอร่อยที่ฝันตัวเป็นห่วงอะคะตัวดที่กลัวโดยที่ไม่หายใจนะ เออตอนนี้นะเวลาน้ำท่วมมันเร่ตัวเองมันตืนมั้งไงเห็นไหมตัวเองมันตืนมั้งไง กลัวจังนี่ลูกกลัวเหรอ กลัวน้ำท่วม กลัวน้ำท่วมกวเปยไมให้รักเดียวจนเกลียดอ๋อเวลาดีเขาเวลาดีน้ำท่วมมันเราจะกลัวมากๆนะ กลัวเราถ้าว่ามีน้ำมีน้ำท่วมก็จะเรียกคนมาตลอดเวลาปล่อยได้ยังกลัวว่าคือกลัวนี่ลูกกลัว มันไปเกิดไปจ้าลงจำไม่ได้แตนึกเลยนะกล้วยกล้วยลงมีทำไมได้รู้หรือว่ากล้วยทำไมได้เราไอ้โดนมาอ๋อเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกเป็นได้ไกลๆถ้าว่าน้ำท่วมกลัวลูกอันตรายใช่ไหมคะเป็นกลัวลูกไม่ได้ทำงานมันลูกแก่น้ำเรียบไปเลยท่านลัวลูกไม่ทำไม่ได้ลูกคนเรียอ๋อลูกคนไหนคนไหนคนนี้เราคนผู้ชายนี่เหรอ อ๋อเขาโตแล้วเบอร์ ู้กไม่ได้ฉันู้ลูก่พ่วงนะรักเข้าหมากไหมคะรักมากยู่แต่ไดนแล้วอ่ะอยู่แต่เลยติดเลือดอาติดเลือดแต่ว่ารักเขาในชีวิตนี้ได้แตี่มีขาดีสุดนะคะลูกค่าดีสุดลูกมีขาดีสุดกับแม่แม่นี่ไม่กลัวนะเมื่อกี้ท่ามาได้ก็ไม่กลัวสักอย่างชีวิตก็ไม่กลัวนะไม่กลัวแต่กลัวลมพ้นนี่ทำได้รู้แม่ต่างรูโตัวมีนะมองก็ว่าเป็นเปลือ ลูกไปเด็กได้ข้าวลูกมีทำอะไรเงียบไปเลยกันจุกโบ้ไปไปเล่นหัวใจของแม่ไหมเล่นหัวใจของแม่คนนี้บันปื้อหัวใจของแม่นี่บันปื้อมั้งอ่ะนี่ลูกว่องแต่ลูกการที่เราว่องลูกเป็นพออะไรคะนำมาเรื่องนั้นแหละนำว่าลูกไม่ทำลูกอะไรไม่อยากให้ใครอะไรมาทำลูกเลยแม่ก็ทางล้มนะพอหลักลูกมั้ย หลักไม่สิ้นใจนะปันเปือปันเปือหลักไม่สิ้นใจไม่ว่าเปืออยู่อยู่รื้อไปตำนั้นจอบยู่กับลูกไหมจอบตองลูกไหมอยากให้ลูกเป็นมันเปื้อลูกสบาย อยากให้ลูกสบายแต่ทุกวันนี้ลูกสบายหรือยังสบายแต่ก็ยังเป็นห่วงเขานะ ซึ่งเวลาที่เราเป็นห่วงลูกหมากันใจเราเป็นบันเปือถูกไหมลูกเลยนะมนมาอยู่แกแล้วว่างไว้แต่ว่าเป็นไปได้มากลูกจะมาอยู่แกตลอดเวลา เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยดิลูกต้องมาอยู่กับเราตลอดเวลานะมันทำงานเรียกเออมันทำงานก็มาเรียก แต่ว่าถ้าเราห่วงหมากันเราถูกไหมถูกเลยเอออยากถูกไหมตึ้งเอ็นวะคิดว่าลูกอยากเล่นใหญ่ถูกไหมลูกออะก็อยากเล่นแม่ถูกไหม เห็นลูกเขาอยากเห็นแหม่ถูกไหมมันเห็นมาเขาอยากเห็นแหม่เป็นตุกกับเขาไหมมัน มันอันลูกอยากเห็นแหม่เป็นมันเปลือกคิดวะตุกป้าเลยยยังพ่องวัเออลูกไม่อยากให้แม่คล้องใจนะเพอถ้าแม่คล้องใจมากๆลูกก็เป็นตุกยายอยากให้ลูกเป็นตุกไหมอยากอยากมันเป็นตุกมันเป็นได้ไม่มาหาก็จน ตีเราตีเราคงใจมากากว่าเรารักเขาใช่ไหมรักผู้ออกแม่เน้นความรักในแม่ไหมหญิงได้ไหมความรักของแม่คนนี้ยิงได้ลูกยิงได้ปล่อยเอ็นแล้วว่าใจเป็นบรรพือมั่งความรักนี่โอเคสบายใจสบายใจว่าใจผ่องโตไหมเออผ่องโตนะเออแต่ว่าเวลาที่เราเป็นว่องหมากแรงงานดีไหมอ่ะดีดีแล้วแต่ว่าถ้าว่องจนหมากแรงดีไหมเราตุกเลยตุกเลยอืมแต่เราไม่อยากตุกอ่ะ ไวใจได้ไหมว่าลูกแม่นี่เก่ง ลูกแม่เก่งไหมเก่งถูกสิ้งเก่งถูกสิ้งอ่าแล้วอนแม่ไม่มือ แม่แม่ไม่มือเลย เพราะว่าลูกแม่ดูแลแม่ดีมา เออถ้าเป็นแบบเนียนจะ จะไหวใจให้รู้กันได้ไปถุงนู้นถุงนี้โดยโดยมังโกลุมทำลายได้ไหมจะได้ไม่ถูกมาเกินนะอยากบอกว่าลูกป้ายนี่เป็นเหมือนเบื่อดีดีทุกสิ่ง đi được tiếng nút nên bị vô cái ta gia cụ có mà rồi đấy rồi đi được tiếng nè tiếng để vào cái thập đấy mà cái thức này rồi đủ phải cửa đấy à cái gì ra đi được tiếng được tiếng câu ao để tới dù đây เราหลับหลูได้นะ อยากบอกหลูว่าปืนมันมันรู้แล้วบอกเลยอยากบอกก็ว่าปืนมันบอกเลยอย่าไรว่าหลับรู้บอกไปนะหลับรู้มันหลับไม่อุ้มมันหลับไม่อุ้มไปเลยหลับไม่ปิดบังอำพรางนะ ลูกตรงแหนให้เรเป็นแบบอยากกอดเขาไหมอยากกอดไหมแมือนกอดทุกวันอยากกอดแบบกอดตาให้กอดตีให้กอดตีก็อยู่ให้ไปเลยกอดไหนีูกอดตรงนี้ดูกเป็นไปกันนะภูมิใจไหมคะภูมิใจไหมคุณโดยเฉพาะมลยที่พอพอพอได้ยินแม่แรกก็มี เพื่อเป็นปกติโดยไม่ปลุกปลามเลยเลยนะคะเขามีขานดีถึงสิ้นเลยเขามีขาขามามีขามาจนไม่ใหญ่เลย อยากตั้งแต่เราได้ร้าทำไม่ใหญ่เลยเขาจะไม่มีวันอยากเล่นกับเขาข้าวหวานมันบอกไม่มีอะไรอยู่เป็นยังไงไม่คุณพ่อนั่นระบายเยอะ Cayenne vàng đó thì là thì bà thì có hai cái cùng cái này cái này từ mình đi mà cái lốt đi là mấy cái này mà có cái thầm cặp hơi thì chín nước có cái thầm đây luôn cái hay cái đấy không nhưng mà chỉ còn từ này cô cùng chén là thì mẹ đây dùng đây hoặc nữa Hiện tại thì mẹ đi về bao nhiêu bên có bên có แต่แกวมาพรนองเป็นคนดีแค่เมื่อเกิดใหม่เองรู้ดูไปวันนี้ เมื่อแกเกิดใหม่เล่นนวดใจเขาเล่นนวดใจตัวเองตอนนี้มว่าใจเราเป็นจริงโอ้โหเด็กขำ